ตัวทะนะคะจะมีทั้งหมด 4 ขีดค่ะ ลากเส้นแนวนอนก่อนนะคะ แล้วก็ลากเส้นแนวตั้งฝั่งซ้ายลงมานะคะ แล้วก็เส้นแนวนอนขีดที่3แล้วก็เส้นแนวนอนด้านล่างนะคะ ขีดที่ 4 ค่ะ ถัดมาตัวชินะคะมีทั้งหมด 2 ขีด ขีดแนวนอนก่อนค่ะ จากนั้นเส้นที่2ก็ลากจนจบนะคะไม่ยกมือขึ้น ถัดมาตัวซึนะคะ อันนี้จะขีดเดียว ลากเป็นเหมือนตะขอลงมานะคะ ตัวเทะค่ะ เป็นขีดเดียวไม่ยกมือตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกัน ถัดมาตัวโทนะคะ แบ่งเป็น2ขีดลากขีดสั้นๆนะคะ ทางฝั่งซ้ายมือก่อนจากนั้นลากเส้นโค้งลงมานะคะ ฮันมานะคะตัวนะนะคะ อันนี้แบ่งเป็นทั้งหมด 4 ขีด ลากเส้นแนวนอนฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะ จากนั้นลากแนวตั้ง ขีดที่ 2 ลงมาเป็นเหมือนคล้ายๆเครื่องหมายบวกนะคะ แล้วก็แต้มด้านหลังฝั่งขวามือ จากนั้นวาดรูปตัวขีดที่ 4 ลงมานะคะถัดมาตัวนี้นะคะมีทั้งหมด 3 ขีดค่ะ ลากเส้นตรงฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะ จากนั้นลากเส้นแนวนอนฝั่งขวามือ ตัวบนก่อนแล้วตามด้วยแนวนอนตัวล่างค่ะ ถัดมานะคะตัวนุนะคะ จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ขีดค่ะเขียนตัวเส้นทะแยงนิดๆนะคะ ฝั่งซ้ายมือก่อน แล้วจากนั้นก็ลากขีดที่2ไปจนจบนะคะ ไม่ยกมือขึ้นค่ะ ถัดมานะคะตัวเนะนะคะแบ่งเป็น 2 ขีดเหมือนกัน ลากเส้นตรงฝั่งซ้ายมือก่อนเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ลากขีดที่ 2 โดยที่ไม่ยกมือขึ้นไปจนจบค่ะ ตัวโนะนะคะเป็นเส้นเดียวเหมือนกันนะคะ ขีดเดียวเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ หน้าตาคล้ายๆ ดอเด็ก ถัดมานะคะตัวฮะนะคะแบ่งเป็น 3 ขีดค่ะ ลากขีดฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะ เส้นแนวนอนฝั่งขวามือเป็นตัวที่2แล้วก็ขีดที่3ลากตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ ตัวฮินะคะ ลากทีเดียวตั้งแต่ต้นจนจบมีขีดเดียวค่ะ ถัดมาตัวฮึนะคะ จะมีทั้งหมด4ขีด แต้มหัวด้านบนก่อนนะคะ ลากเส้นโค้งตรงกลาง เสร็จแล้วมาแต้มฝั่ง เอ่อขอโทษค่ะฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะ แล้วก็มาฝั่งขวามืออีกแต้มหนึ่งเป็นขีดที่ 4 ค่ะ ถัดมานะคะตัวเฮนะคะ ก็จะลากเส้นเดียวตั้งแต่ต้นจนจบซ้ายไปขวานะคะ ตัวโฮนะคะมีทั้งหมด 4 ขีดค่ะ เริ่มจากขีดทางฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะ เส้นแนวนอนด้านบน เส้นแนวนอนด้านล่างเป็นเส้นที่3นะคะ แล้วก็เส้นที่4ลากจากบนลงล่างมาค่ะถัดมาตัวมะนะคะ มีทั้งหมด 3 ขีด เส้นแนวนอนด้านบนก่อน แล้วก็ตามด้วยเส้นแนวนอนด้านล่างนะคะ แล้วก็ลากเส้นที่3จากบนลงล่างมาค่ะ ตัวมินะคะ แบ่งเป็นทั้งหมด 2 ขีดค่ะ ขีดแรกจะยาวหน่อยนะคะ ลากมา แล้วก็ขีดที่ 2 แต้มนิดเดียวตรงฝั่งขวามือค่ะ ตัวมุนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ขีดนะคะ ลากเส้นแนวนอนก่อนค่ะ จากนั้นเส้นที่ 2 นะคะ แล้วก็เส้นที่ 3 แต้มตรงด้านหลังนิดนึงค่ะ ตัวเมะแบ่งเป็นสัก2ขีดนะคะ เริ่มจากฝั่งซ้ายมือก่อน แล้วก็ฝั่งขวามือวาดเป็นเหมือนเส้นโค้งมานะคะ ตัวโมกนะคะมีทั้งหมด3ขีดค่ะเริ่มจากลากเส้นบนลงล่างมาเหมือนตัวเจกับด้านนะคะ แล้วก็ขีดแนวนอนเส้นบนนะคะ แล้วก็ขีดแนวนอนเส้นล่างค่ะ ถัดมาตัวยะนะคะวาดเส้นแนวนอนก่อนค่ะ แล้วก็แต้มที่ 2 นะคะ จุดนิดนึง แล้วก็ขีดเส้นที่3 ลงมาค่ะถัดมาตัวยุนะคะมี 2 เส้นนะคะ เส้นที่ 1 ลากโดยที่ไม่ยกมือขึ้นนะคะ แล้วก็เส้นที่2ขีดลงมาค่ะ ตัวยกนะคะมี2ขีดเหมือนกัน แต้มนิดนึงก่อนนะคะ เส้นที่1 แล้วก็ลากเส้นที่2ยาวๆ โดยที่ไม่ยกมือขึ้นค่ะ ตัวละนะคะมี2ขีดเหมือนกันค่ะแต้มหัวนิดนึงเป็นเส้นที่1นะคะแล้วก็เส้นที่2ลากทีเดียวตัวลิค่ะมี2ขีดเหมือนกัน ลากเส้นทางฝั่งซ้ายมือก่อน แล้วก็ลากเส้นฝั่งขวามือตามมาค่ะ ตัวลุนะคะเราจะเขียนทีเดียวโดยที่ไม่ยกมือขึ้นนะคะ เป็นเส้นเดียวเลยค่ะ แล้วก็ตัวเละนะคะถัดมาเป็น 2 ขีดค่ะ ขีดจากบนลงล่างมาก่อน แล้วก็ขีดที่ 2ลากไปไม่ยกมือขึ้นนะคะ ตัวโละนะคะเป็นขีดเดียวค่ะ ลากตั้งแต่ต้นจนจบไม่ยกมือขึ้นค่ะ ตัววะนะคะ อันนี้จะคล้ายๆตัวเละนิดนึงนะคะ วิธีการเขียนก็เริ่มจากเส้นที่ 1 ลงมาก่อนนะคะ ลากตรงลงมาแล้วก็ เส้นที่ 2 ก็ลากยาวไปจนจบนะคะ แต่ว่าไม่ตวัดหัวออกเหมือนตัวเล็กนะคะถัดมาตัวอกนะคะ มีทั้งหมด3ขีดค่ะ ลากเส้นแนวนอนก่อนนะคะ แล้วก็ลากเส้นที่ 2ลงมา จากนั้นเส้นที่ 3 ลากตัดเส้นที่ 2 นิดนึงนะคะ ก็จะได้ตัวอกค่ะ สุดท้ายตัวอื้นนะคะ ลากทีเดียวจบเลยค่ะ ไม่ยกมือขึ้นค่ะ